สวัสดีค่ะชาวไซทุโก ยินดีต้อนรับอีกครั้งค่ะ ก่อนอื่นเลยพวกเราอยากขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากทุกคน เป้าหมายของไซทุโกคือการทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจจิตวิทยาและสุขภาพจิตมากขึ้น คุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากไหมคะ ในตอนนั้นคุณอาจถามตัวเองว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับคุณทำไมชีวิตถึงไม่แฟร์เอาซะเลย ถึงแม้มันจะไม่ใช่คำถามที่แย่แต่ก็มักนำไปสู่การขาดกำลังใจ ซึ่งมีแต่จะทำให้สถานการณ์แย่ลง นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงควรถามคำถามที่ให้กำลังใจตัวเอง และสะท้อนให้เห็นถึงตัวคุณมากขึ้น คุณจึงจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งและสู้ความอ่อนแอของตัวเองได้ค่ะ นี่คือ5คำถามที่คุณควรถามตัวเองค่ะ 1. คุณรู้สึกขอบคุณอะไรบ้างในวันนี้ คุณเคยรู้สึกว่ามันยากที่จะหาสิ่งดีๆในชีวิตไหมคะ คำถามที่จะช่วยคุณก้าวข้ามมันไปได้ก็คือ คุณรู้สึกขอบคุณอะไรบ้างในวันนี้ ไม่ว่ามันจะเป็นครอบครัวและเพื่อน หรือสิ่งเล็กๆ ในชีวิตอย่างสภาพอากาศ การเล่นกับสัตว์เลี้ยงของคุณ การขอบคุณสิ่งรอบตัวจะช่วยให้อารมณ์และสุขภาพจิตของคุณดีขึ้น การถามตัวเองในเรื่องที่คุณรู้สึกขอบคุณ จะช่วยสร้างความอดทนในการทำลายวงจรความคิดแย่ๆของคุณค่ะ 2. คุณมีอะไรที่จะแบ่งปันไหมคะ เคยมีคนพูดทำลายความฝันของคุณว่ามันไร้เดียงสาหรือเปล่าคะ การฟังความคิดเห็นของคนอื่นแทนที่ตัวเอง อาจนำไปสู่การสูญเสียความมั่นใจในความสามารถของตัวเองค่ะ ถึงแม้คุณจะทำบางอย่างได้แย่แต่คุณก็สามารถพัฒนาได้เสมอ โดยการถามตัวเองว่า คุณมีอะไรแบ่งปันบ้าง หรือคุณสามารถช่วยอะไรคนอื่นได้บ้าง คุณอาจพบว่าตัวเองมีความสามารถที่ซ่อนอยู่ การลองสิ่งใหม่ๆ จะทำให้คุณพบพร สวรรค์ที่ซ่อนอยู่ค่ะ 3. เป้าหมายของชีวิตคุณคืออะไรคะ เราทุกคนล้วนอยากเป็นตัวเองและทำตามความฝัน แต่หลายคนมักลืมเป้าหมายของความสำเร็จนั้น คุณอาจทำงานเพื่อครอบครัว หรือเพื่อสร้างผลกระทบที่ดีให้กับโลกใบนี้ หรือเพื่อไปให้ถึงงานในฝัน ถามตัวเองค่ะ อะไรคือเป้าหมายและจุดประสงค์ในชีวิตของคุณ มันจะช่วยจัดระเบียบสมองคุณให้สามารถไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงที่คุณต้องการได้ค่ะ 4. คุณจะเปลี่ยนวิธีการได้อย่างไรบ้าง คุณเคยตกกับดักของวิสัยทัศน์แบบอุโมงค์ไหมคะ วิสัยทัศน์แบบอุโมงค์คือการที่คุณมัวแต่จดจ่ออยู่กับวิธีคิดของคุณ จนคุณลืมมองความเป็นไปได้อื่นๆ ด้วยการถามตัวเองว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีการได้อย่างไรบ้าง คุณจะพบว่าวิธีการเดิมของคุณไม่ได้ผล ขั้นต่อไปคือการหาคำตอบให้คำถามนั้น มีอะไรบางอย่างที่คุณต้องพัฒนาหรือเปล่าคะ หรือบางอย่างที่คุณต้องเรียนรู้และเพิ่มเติม การถามตัวเองถึงความเป็นไปได้ในวิธีการอื่นๆ นอกจากจะช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับตัวเองแล้ว ยังช่วยให้คุณพบความสำเร็จมากกว่าด้วยค่ะ 5. อะไรที่พยายามปรากฏตัวในชีวิตคุณ ส่วนใหญ่แล้วในช่วงที่กดดันและเครียดนั้น มันก็ยากที่จะมองให้ออกว่าชีวิตกำลังพาเราไปทางไหน บางทีอาจไปทางเป้าหมายบางอย่าง งานบางงาน คนบางคน มันอาจดูยากในตอนแรก แต่ถ้าคุณคอยมองหาด้วยใจที่เปิดกว้าง โดยการมองหาโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ คุณก็สามารถรู้ว่าคุณต้องการบรรลุเป้าหมายอะไรในชีวิต ถามตัวเองอะไรที่พยายามปรากฏตัวในชีวิตคุณ อาจช่วยให้คุณเข้าใจปริศนาที่พยายามนำคุณ ไปยังชีวิตที่ดีกว่าคะ่ะ คุณเคยลองถามตัวเองถึงปัญหาเหล่านี้หรือเปล่าคะ บอกเราในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้คนที่อาจต้องการมัน แล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันวิดีโอหน้าค่ะ